ดูนั่งกูนั่งคนก็คนดูดูนี่คนกำลังนีคนแชร์นะมากคนดูจะนังออกลงเพ่นเขาด้วยกันนี่มาขนาดนี้จ้ะลงนึ่ไปจะไปมึงแค่มีถุงสักขายแคนไหน